กลับมาพบกับรายการพระพิคเนตพยากรณ์นะคะหมอนี้นะแม่นวันนี้เราจะมาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะในรอบเดือนมีนาคมนะดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวนี้เรามาสับไพ่สดๆนะสำหรับชาววันพุธวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบนะชาววันพุธเนี่ยการเงินดีนะมีโอกาสโบนัสขึ้นเงินเดือนขึ้นนะคะสำหรับชาววันพุธนะคะ ต่อวีซ่านะต่างประเทศสำหรับชาววันพุธในในรอบเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะทีนี้ที่สำคัญเลยเนี่ยมันมีการเซ็นสัญญานะชาววันพุธนะสัญญาร่วมในการทำธุรกิจนะสำหรับชาววันพุธ แล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยเรียนต่อนะในสาขาความงามนะมีโอกาสไปเรียนในด้านของการวาดเขียนศิลปะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโดดเด่นน่ชาววันพุธต้องระมัดระวังนิดนึงนะ ของหายอะไรเงี้ยแต่งานจะเข้ามาหนักนิดนึงนะคะสำหรับชาววันพุธนะเดี๋ยวเบรกนิดนึงนะคะท่านใดนะชาววันพุธนะสนใจนะเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะสวยๆนะในแบรนด์หมอยหน้าแม่นๆนะคะเป็นทีมหน้าขาวบำรุงนะคะอาหารเสริมนะคะลดน้ำหนักนะคะ มีครบวงจรนะคะ เข้าไปดูที่ Facebook หมอยเว็บไซต์นะคะสวยๆ .com นะคะเป็นแบรนด์ของหมอยหน้ารับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะก็เดี๋ยวต่อสำหรับท่านที่เกิดวันพุธ ประมาณวันที่1 1นะถึงวันที่ 20อ่าสุขภาพไม่ดีนะวันพุธนะมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลพบหมอนะเนี่ยความรักของชาววันพุธเนี่ยนะใครที่แบบว่าเหมือนทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันมีโอกาสกลับมาคืนดีกันก็ได้นะ สำหรับชาววันพุธนี้นะคะอ่ามีโอกาสตั้งครรภ์ด้วยสำหรับชาววันพุธนะมีโอกาสเฉลิมฉลองนะทำข้อพิธีบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ถูกฉลกธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านเช่าอสังหาอะไรเงี้ยก็ก็โดดเด่นนะสำหรับชาววันพุธการเงินเนี่ยมันมีโอกาสกู้เงินลงทุนมาปลูกบ้าน หรือว่าลงทุนมาทำธุรกิจก็ได้นะสำหรับชาววันพุธนะท่านใดที่สนใจนะคะสำหรับชาววันพุธเข้าไปบูชาทั้งกำไรนาคแหวนนาคนะคะเสริมดวง12ราศีที่เฟซบุ๊กหมอนีแน่ไม่แม่หรือเฟซบุ๊กอาจารย์นีน่านะคะก็ต่อสำหรับชาววันพุธอ่าชาววันพุธปลายเดือนอยู่แล้ว ประมาณวันที่ 21ถึง31 ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะความรักนะมีโอกาสมีปักเสียงนะมีมือที่3นะมีเป็นชู้ มีกิ๊กอะไรกันอย่างนี้นะคะ แต่ว่าการเงินนะใครรองเงินอยู่ชาววันพุธวันที่ 21ถึง31 ท่านจะได้นะอรอเงินหรือว่าจะไปกู้เงินธนาคารอะไรเงี้ยท่านก็จะผ่านนะ 21ถึง31 นะคะ การงานนี่ก็จะดีขยับขยายธุรกิจจะโตในช่วงของปลายปลายเดือนด้วยนะ ธุรกิจเกี่ยวกับรีไซเคิลนะคะของมือสองอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะได้นะหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับงานแฮนด์เมดงานฝีมือและถูกโลกสำหรับชาววันพุธนะก็จะมีโอกาสตั้งคันด้วยสำหรับชาววันพุธนะคะ ก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ